หลักการออกแบบซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ เป็นกระบวนการของการวางแผนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับตัวซอฟต์แวร์ หลังจากที่วัตถุประสงค์ และข้อจำกัดของซอฟต์แวร์ได้ถูกกำหนดขึ้น นักพัฒนาซอฟต์แวร์จะออกแบบหรือว่าจ้างนักออกแบบ ให้พัฒนาแผนในการแก้ปัญหา ซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ มีการกำหนดลำดับขั้นตอนที่ใช้ในการแก้ปัญหาอย่างชัดเจน ขั้นตอนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ วิธีการในการพัฒนาซอฟต์แวร์จะมีรูปแบบหรือโมเดลในการพัฒนาอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ ก็คือ waterfall model และ iterative model แบบแรก waterfall model เริ่มจาก requirement analysis and design coding testing product และ maintenance เป็นรูปแบบของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีลักษณะเป็น mass product กล่าวคือผลิตออกมาทีละเยอะๆ เช่น Microsoft Windows Microsoft Office ขั้นตอนต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้ 1. requirement เป็นขั้นตอนในการเก็บความต้องการของผู้ใช้โปรแกรม ว่าผู้ใช้โปรแกรมต้องการโปรแกรมอะไรทำงานอย่างไร 2. analysis and design เป็นขั้นตอนในการเอาความต้องการของผู้ใช้ มาวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสม เลือกเครื่องมือที่จะทำการพัฒนาโปรแกรม แล้วทำการออกแบบ ให้โปรแกรมใช้งานได้ 3. โคดดิ้งเป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมตามที่เราออกแบบมา 4. t e สติ้งเป็นขั้นตอนในการเอาโปรแกรมที่เขียนเสร็จแล้ว มาทำการทดสอบหาข้อผิดพลาด 5. Product เมื่อทำการทดสอบจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีข้อผิดพลาดก็นำโปรแกรมไปใช้งานได้จริง 6. Maintenance เป็นขั้นตอนในการดูแลผู้ใช้โปรแกรมว่ามีปัญหาในการใช้งานหรือไม่อย่างไร พร้อมให้คำปรึกษาและรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อจะนำมาพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมในรุ่นถัดไป 2. Iterative Model เนื่องจาก Waterfall Model ขาดการรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้ใช้โปรแกรม หรือ Feedback เพื่อที่จะนำมาปรับปรุงโปรแกรมได้โดยทันทีทำให้โปรแกรมนั้น ออกมาไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมอย่างแท้จริง จึงทำให้เกิดโมเดลในการพัฒนาโปรแกรมแบบใหม่ ที่เรียกว่า iterative model ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. Initial Requirement and Analysis เป็นการเก็บความต้องการของผู้ใช้โปรแกรมครั้งแรก แล้วนำมาวิเคราะห์ พร้อมทั้งหาเครื่องมือที่จะนำมาพัฒนาโปรแกรม 2. Design ทำการออกแบบโปรแกรมตามที่ได้วิเคราะห์ไว้ 3. Coding ทำการเขียนโปรแกรมตามที่ได้ออกแบบไว้ 4. Testing ทำการหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งผู้ที่ทำการตรวจสอบโปรแกรมนั้น จะมีทั้งการตรวจสอบภายในทีมเขียนโปรแกรม และการตรวจสอบจากผู้ใช้โปรแกรม 5. More requirement and analysis ถ้าหากผู้ใช้โปรแกรมตรวจสอบโปรแกรมแล้ว ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ หรือยังพบข้อผิดพลาดของโปรแกรม จะนำเอาข้อเสนอเหล่านั้น มาทำการแก้ไขเพิ่มเติม โดยทำการดีไซน์ใหม่อีกรอบหนึ่ง 6. Product ถ้าการทดสอบเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงเริ่มใช้ผลิตภัณฑ์กับระบบจริง 7. Maintenance ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานจริง ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นเสมอ ผู้ใช้งาน อาจมีความต้องการเพิ่มจึงนำเอาความต้องการเหล่านั้นเข้าสู่ของการพัฒนาโปรแกรมอีกครั้งหนึ่งในขั้นตอนของ more requirement and analysis Algorithm flowchart and pseudocode แนวคิดการเขียนโปรแกรมหรือ algorithms คือ แผนการสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำตามที่เราต้องการ ตัวอย่างเช่น ต้องการหาผลรวมของตัวเลข 2 จำนวนจะต้องทำอย่างไร ถ้าจะเปรียบเทียบแนวความคิดของมนุษย์ กับเครื่องคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ อาจเป็นไปได้ดังนี้คือ แนวคิดของมนุษย์ 1. บอกตัวเลขทั้งสองจำนวนนั้นมาก่อน 2. ถ้าง่ายมากก็คิดในใจ หรือบวกเสร็จแล้วก็บอกคำตอบได้เลย 3. ถ้ายากให้ใช้เครื่องคิดเลขช่วย แล้วถึงจะได้คำตอบ หากเป็นแนวคิดของเครื่องคอมพิวเตอร์ จะเป็นดังนี้ 1. ต้องมีตัวแปร 3 ตัว เพื่อจดจำค่าตัวเลข 2จำนวน และรองรับผลการคำนวณที่เกิดขึ้นอีก 1จำนวน 2. ต้องกรอกค่าตัวเลขใส่ตัวแปรที่ 1 3. กรอกค่าตัวเลขใส่ตัวแปรที่ 2 4. สั่งให้นำค่าจากตัวแปรที่ 1 มาบวกกับตัวแปรที่ 2 โดยนำผลลัพธ์ ใส่ตัวแปรที่ 3 และ 5. สั่งให้แสดงผลลัพธ์จากตัวแปรที่ 3 จะเห็นได้ว่าแนวความคิดของมนุษย์จะเป็นแบบง่ายๆไม่มีระเบียบอะไรมากนัก แต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ต้องมีการคิดอย่างเป็นขั้นตอน มีตัวแปรสำหรับข้อมูลต่างๆ ต่อจากนั้นก็ทำอัลกอริทึมที่ยังเป็นแค่แนวคิดที่เป็นนามธรรม มาทำในสิ่งที่เป็นรูปธรรม ได้แก่ผังงานหรือโฟลชาร์ตและรหัสเทียมซูโดโคดผังงานโฟลชาร์ตคือแผนภาพใช้สำหรับอธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยอาศัยสัญญลักษณ์ ในการสื่อความหมาย ใช้เป็นโครงร่างก่อนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมมองเห็นภาพรวมทั้งหมดของโปรแกรม Flowchart แบ่งออกเป็น 2 แบบได้แก่ 1. ผังงานระบบ System Flowchart เป็นผังงานที่เขียนขึ้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปรแกรมต่างๆ ได้รับข้อมูลเข้ามาประมวลผลจากทางใด ประมวลผลเสร็จแล้วจะส่งไปที่ใด และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น จะแสดงออกในรูปใด 2. ผังงานโปรแกรม โปรแกรม flowchart หรือ detail flowchart เป็นผังงานที่เขียนขึ้น เพื่อแสดงขั้นตอนคำสั่งอย่างละเอียด ซึ่งตามปกติแล้ว ผู้เขียนโปรแกรมจะเขียนโปรแกรม flowchart ขึ้นมาก่อน ต่อจากนั้นจะตรวจสอบขั้นตอนคำสั่งงานในแต่ละขั้นในผังงานว่าไม่มีผิดพลาดแล้วจึงลงมือเขียนโปรแกรม กลุ่มสัญลักษณ์ของโฟลชาร์ตเริ่มต้นและสิ้นสุดโปรแกรม รับข้อมูลทางคีย์บอร์ด อ่านหรือเขียนข้อมูลลงดิสอ่านเขียนข้อมูลจากเทปแม่เหล็ก อ่านเขียนข้อมูลลงฐานข้อมูล แสดงผลลัพธ์ออกทางหน้าจอ พิมพ์ผลลัพธ์ออกทางกระดาษ ประมวลผลทั่ว ๆ ไป ตัดสินใจเลือก รอยต่อของเส้นเชื่อม ไปหน้าถัดไป เส้นเชื่อมรหัสเทียม หรือ ซูโดโค้ด เป็นการเขียนโปรแกรมที่ไม่ขึ้นอยู่กับภาษา ทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถนำเอาซ s e u d o code ไปเขียนโปรแกรมเป็นภาษาใดๆ ก็ได้ ตัวอย่างในการเขียนซ s e u d o code สำหรับโปรแกรมบวกเลขมีดังนี้ read a ทำการอ่านค่าแรก read b ทำการอ่านค่าที่ 2 c เท่ากับ a บวก b คำนวณผลรวมไว้ที่ตัวแปรที่3 write c แสดงผลลัพธ์ ตัวอย่างอัลกอริทึม flowchart และ pseudo code โจทย์คือ จงเขียนอัลกอริทึม flowchart และ pseudo code สำหรับหาพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้า โดยรับขนาดความกว้าง และความยาวของสี่เหลี่ยมผ่านทางคีย์บอร์ดแล้วแสดงผลทางหน้าจอ ลักษณะของโฟล์ชาร์ตจะเริ่มที่จุดเริ่มต้น รับค่าความสูงจากคีย์บอร์ด รับค่าความกว้างจากคีย์บอร์ด คำนวณพื้นที่เท่ากับความสูงคูณความกว้าง แสดงผลพื้นที่ออกมาจากทางหน้าจอ และจบการทำงานของโปรแกรม อัลกอริทึม 1. รับค่าความสูงของสี่เหลี่ยมผ่านทางคีย์บอร์ด 2. รับค่าความกว้างของสี่เหลี่ยมผ่านทางคีย์บอร์ด 3. คำนวณค่าพื้นที่เก็บไว้ที่ตัวแปรพื้นที่เท่ากับฐานคูณสูง 4. แสดงพื้นที่ที่ได้ผ่านทางหน้าจอ sudo code read ความสูง ริดความกว้าง พื้นที่ เท่ากับความสูง คูณความกว้างไร right, พื้นที่